Poco más Poco Look at my Look at my team Look at my team Look how we real in my own พวกกู drill with my homies 100 mils in my zone พวกกู real มึงก็รู้ลงมือทำมากกว่าทำ yeah วันทุกวันมากกว่าพร่ำ yeah คนละชั้นจะไม่ยาม yeah บาดแผลกูมาพอกันสมาน yeah I k n o w o k a y okay I bet you on my way I've been right i k no okay don't be fade away I'm grinding all day Yeah I'm on my way Yeah I'm on my way เงินเป็นสแต็กไม่พอถึงเวลากูต้องบอลเลนเดินทางไกลไม่รอถึงเวลากูต้อง run man กูก็แรปไม่ท้อถึงเวลากูต้องพร้อมเบนกูสุดตัวไม่รอ ถึงเวลากูต้อง always พวกกูไม่ตั้งหรอกคำถามเสียเวลางานมานั่งตอบคำหวานช่างพวกหัววิจารไม่สนประคำขา สู้ไม่เคยสนใจคำว่ารักแค่ดูถูกเอาชีวิตไปเดิมพันอีกกี่ครั้งกูต้องสู้โว้เคียวพวกกูมาเคียว Look at my team Look how we real พวกกู kill with my own พวกกู drill with my homies 100 mils in my zone พวกกู real มึงก็รู้พวกกู kill with my own พวกกู drill with my own